ดองค์ทรงใช้จงรักจอมไทยถวายชีวิตนาวมินเรานี้ทั้งกายใจปลีประเกียรติยืนยง ด้วยองค์พระภูมินทินะวมินทวินดำรง การได้ทะประสงค์น้ำใจพระองค์ทรงพระผู้บานเรามีใจภาคเพียรเราจะเรียนด้วยจิตสรานมีมิตรีประสานได้เขียนได้อ่านเจริญนา ดังราชพลึกประทับรู้สึกระลึกดวงใจนาวมินดินไหนทุกแห่เดนไทยใจสามัคคีรู้คู่ทำยอมนำถึงคุณความดี ร้อยพันปีคุณความดีไม่มีสลาย ให้เจริญงอกงามดังชื่อนำความหมาย ชายต้องปลอมใจกายไฟในการเรียนรู้คู่ทำยอมนำถึงคุณความดีร้อยพันปีคุณความดีไม่มีสลายให้เจริญงอก ถ้าองค์ทรงใช้จงรักจำไทยถวายชีวิตนาวมินเรานี้ทั้งกายใจปลีประเกียรติยืนยง ด้วยองค์พระภูมินทินะวมินทวินดำรง การได้ทะประสงค์น้ำใจพระองค์ทรงพระผู้บานเรามีใจภาคเพียนเราจะเรียนด้วยจิตสราน มีมิตรีประสานได้เขียนได้อ่านเจริญนานคลา ามดังราชพลึกประทับรู้สึกระลึกดวงใจนาวมินดินไหนทุกแห่งเด่นไทยใจสามัคคีรู้คู่ทำย่อมนำถึงคุณความดี ร้อยพันปีคุณความดีไม่มีสลาย ให้เจริญงอกงามดังชื่อนำ ต้องปลอมใจกายไฟในการเรียนรู้คู่ทำยอมนำถึงคุณความดี ร้อยพันปีคุณความดีไม่มีสลาย ให้เจริญงอกงามดังชื่อ